ครับ สวัสดีครับ พบกับผมเมมโมรายนะครับ กับเกมกินนะครับเบิร์ดไบสลีฟไฟนอลมินนะครับ กับพาร์ทที่ 10 ของในเรื่องอัลคอนะครับ เราก็ เอ่อเจะมิกกี้นะฮะ พาร์ทที่แล้ว เราเราก็มา เนี่ย น่าจะมาหาเยซิต เคครับจริงๆพานนี่น่าจะสั้นนะ เพราะว่าน่าจะมีแค่เนื้อเรื่องคุยกับเจสิแต่ว่าเราก็ ขอเก็บเวลเก็บของนิดนึง ไหนๆ ก็มาแล้ว มอนน่าจะใช้ได้อยู่ ยิงยัดไป ยิงไฟสามดอก แต่ว่าไปมีคอคนเดียวบางที่มีท่ายิงสามครั้ง อะไรเงี้ยของแต่ละเวทหรือเปล่าหรือหรือมีแค่ไฟ ผมก็จำไม่ได้นะ ไม่ทัน หมุนไป ยัง ไม่ หมดเลยเนี่ยไปยังไปเก็บ ของ น่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะพาร์ทนี้ น่าจะมีแค่ในเรื่องของส่วน ที่มา คุย กับเยซินนะ ครับ พามิกี้มาหา จะว่าไปแบบนี้ถ้าเป็น ภาคสองนี้กว่าจะเดินขึ้นไปนี่ก็มีพวกมอนสเตอร์อะไรพวกคาร์เลตอะไรคอยต้อนรับอยู่นะ แต่นี้ไม่มีอะไรเลยมั้ง王様アクアよ星からの悪い知らせだマスターエラクスの心が消えた どうやら撃たれたらしいマスターがそんな一体誰がマスターゼアノートそしてテラまさかありえませんテラがマスターを 私もそうであってほしいと願っておる星の知らせでは詳しい状況まではわからんのでなどこにテラはどこにいるのですかテラの心は古より伝え聞くキーブレード戦争の地キーブレード墓場へ向かったようだわかりました私が行って真相を確かめてきます 気をつけてゆくのだぞテラベ待ってて私があなたたちを救ってみせる เคได้ดีลิงมาครับทูฟี่กับโดนั่น โอเคครับพาต่อไปก็น่าจะเป็นทาร์สุดท้ายแล้วนะครับนะฮะของเรื่องคอนะครับงั้นก็ขอบคุณที่คน ทุกคนที่เข้ามาดูนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ ยังไง ก็ขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันทำคลิปเหมือนเดิมนะฮะสำหรับพานนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสั้นนิดนึงนะ เจอกันใหม่ครับ ไปแล้วครับบาย